กราบสวดัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนและท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับ ผมนะวันนี้เรามาอยู่กันในสล็อตพีจีในเช่นเคยนะครับ ผมเอาทุนมา 1,500 บาทชวนนะ ขออนุญาตจัดเบ็ด20 กันไปก่อนแลวกันไลฟ์ครับกัน 10สปินนะ วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโอเปร่าอะไรสักอย่างนะผมจำชื่อเกมไม่ค่อยได้นะครับนะมา ลุยกันเลยดีกว่านะครับผมชัดไป ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับเพื่อนนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจผมกันด้วยละกันนะครับ นี่ไงมาถึงก็ฟีเจอร์เข้ากันเลยเว้ยจังหวะนี้เต็มกราฟอยู่นะทำเล่นไปเออแล้วดูไหลซะด้วยไงแล้วดูมันไหลซะด้วยไปยังไงกันต่อละครับ เช็ดเค มาถึงก็ไหลกันไปเลยหรอ นี่ยังไม่เข้าฟรีนะเนี่ย เออนี่นอกฟรีนะเว้ยทำเป็นเล่นไป ทำเป็นเล่นไปเช็ดเกนไหล จัดจัดแล้วผมจังหวะนี้แล้วดูมันเข้าต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อน มันเข้าต่อแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้ววายเข้าต่ออีกก็เต็มกราบไปอีกดอกนึงนี่เขาหูระวายช่องสองแล้วไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเช็ดเคอะไรกันครับเนี่ยเอ้ย ก้อนใหญ่ก้อนโตไปดิครับรออะไรซูเปอร์เมกาไป1,362บาทเช็ดเคนอกฟรีหลายยังโหดครับผมเมื่อกี้โอ้โห นอกฟรีโหดขนาดนี้ในฟรีมันจะขนาดไหนเรารอดูกันเลยละกันนะครับจัดไป มามามามาโอ้โหไหลดีจริง เมื่อกี้ไหลดีจริง นี่สิบสปินล้างกาฟขำๆนะนี่ ไป ขออนุญาตจัดฟีเจอร์กันเลยละกันนะครับผมพันห้านะโอ้โหสเกิตเตอร์ห้าตัวว่าเอาเรื่องลาสิบสปินจุกๆไป มา ลองดูกันครับผม ผมไม่ค่อยได้มาเล่นเกมนี้เลยนะโหเพิ่งรู้มันไหลดีขนาดนี้ ไหลโหดจัดเลยเมื่อกี้ เออเออมาดีขึ้นกราบไปจังหวะนี้เคด้วยช่องแรกไหมเคด้วยเคด้วยไม่มาอีกเช็ดเคเอ้ยสีเจอธงฟ้าเข้านะจังหวะนี้ ธงฟ้าคืออะไรนะ ธงฟ้าคือวายใช่ไหมโอ้โห แล้ววายการันตีกันแตกไง แล้ววายการันตีกันแตกก็ไปครึ่งกระปาคูณ 2 แล้วไปยังไงกันต่อไหลไหลหรือเปล่าไหลไหลซะด้วยเจมาต่ออย่างนี้ก็แหลมเจมมมาไปเลยครับแล้วยังไงกันต่อ เฮ้ยหยุดแล้วก่อนนะกำลังมาดีเลยกำลังมาดีเลยเอาหน่อยไงเอมาวายเอมารึ่งกราบแล้วยังไงกันต่อธงฟ้าเข้าอีกแล้วฟีเจอร์ธงฟ้าเข้าอีกแล้วนะคิวมาอีกเต็มกราฟอีกแล้วดอกนี้ วายเข้ามาวายเข้าสวยๆขอสวยๆเพื่อนปาดเข้าไป หมับควายโอ้โหน่าจะแตกเขาวเนี้ยได้อยู่นะได้อยู่นะแต่เบาหลายหลายขอหลายหลายมาขอหลายหลายแม่งไม่ไหลเสียด้วยโหแต่ธงแดงเข้าต่อธงแดงคืออะไร ผมยังไม่แน่ใจเลย หมับปลายธงแดงคืออย่างครับเนี่ยคืออะไรวะเมื่อเอ้าผมยังไม่รู้เลยเมื่อกี้คืออะไร คืออะไรวะอ๋อคือมีแต่ตัวแพงๆหรอ อ้อเกมแล้วทงแดงน่าจะมี ตัวตัวแพงนะไม่มีพวกตัวอักษรอะไรอย่างนี้นะครับผมนะ เออโอเคเข้าใจละแบบไม่ได้เล่นเกมนี้เลยผมเอาจริงผมยังน่าจะยังไม่เคยเล่นเกมนี้เลยนะครั้งแรกครับผมลองดู เกมมันเก่าแล้วแหละแต่ตอนเริ่มมานี่โหดจัดเลย ตอนนี้เริ่มงี้เงาเงาแล้วเริ่มได้กินตัวตัวแปลกๆยังไงก็ไม่รู้ เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยขอแจมแจมเพื่อนจัดมา สวยไหลๆไปอย่างนั้นแหละ ไป ขอยัดยัดฟรีกันต่อเลย อย่าไปหยองอย่าไปหยอง แต่รู้สึกแอบรู้สึกว่าเกมนี้ฟรีไม่ค่อยเท่าไหร่นะ รู้สึกว่านอกฟรีน่าจะโหดกว่าทงฟ้าไม่แล้วเว้ยทงฟ้าไม่แล้วเว้ย ปาดเข้าไปวายเข้าหูสามช่องสามช่องแต่ไม่ติดว่ะอุ้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เว้ยนึกว่าจะไม่แตกเอาเว้ยยังไงต่อหลาย ๆ ขอหลาย ๆ อย่างนั้นแหละมันมีตัวคุณได้ไงองฟ้าเอ๊อโอ้โหช่องแรกไม่เข้าธงแดงไหลต่อไปธงแดงมาต่อ แต่ผมรู้สึกว่าธงแดงมันค่อนข้างไหลประโยชน์นะเอาจริงๆอ่ะคือแบบมมันค่อนข้างแตกยากเลยอ่ะตั้งแต่ธงแดงปาดมาที่กูยังแทบไม่แตกเลยนะนี่ เอเชเคแปลกๆแล้วกูซื้อไปพันห้าเลยนะเออเอาหน่อยวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังวายช่องสองไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วไอคิวมาแล้วไงต่อเคด้วยเคด้วยไม่เข้าอีกโอ้โหเสียดายเสียดายเสียดายเอาหน่อยเอาหน่อยสองสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยเออธงแดงมายังไง ปาดเข้าไป ขอดีๆเพื่อนโอ้โหไม่ไม่แต่แล้วธงแดงกูสปินสุดท้ายแล้วเนี่ยเรียบร้อยหรือเปล่ายังได้อยู่ยังได้อยู่หน่อยนึงก็เอาหมดอ่ะ รียบร้อยเน่าเฟะเลย โอ้โห ในฟรีไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่าแต่ไป 232 บาท 7K กูซื้อไปพันห้าไหนมาไม่ไหวแล้วไหนลองดูเป็น30 กันดูแล้วกันนะครับผม เผื่อจะแบบมีปฏิหารฟุกๆอะไรอย่างี้มาจัดกันสักหน่อย เอ้ยเจ็ดเคเอาเรื่องว่าดอกนี้ เอาเรื่องดู 300 กว่าบาทนะ โหอยู่ๆก็มาเฉยเลยปะคิดจะมามันก็มา ดูมันคิดจะมา มันก็มาเด้อเรียกทุนคืนอยู่เรียกทุนคืนอยู่ เต็มกราฟหลายดอกแล้วนี่เต็มกราฟหลายดอกแล้วนะนี่แล้วดูวายช่องสองเต็มกราฟขนาดนี้ โอ้โหไม่แตะได้ยังไงวะน่าเสียดายชิดขี้วายอุตส่าห์เข้าตั้งเยอะหืมเซ็งเลยก็ถ้าหาว่าท่านผู้ชมคนไหนสนใจจะตามผมมาเล่นเกมนี้นะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับวอลเล็ตด้วยนะ ครับเพื่อนจัดไปอย่างไรดีกอบทองหูกอบทองเขาเยอะ แต่ไม่แตะอีกแล้วเชิดี้ ยังไงกันต่อดียังไงกันต่อดีครับผมจัดมาเคด้วยสวยวายช่องสามมาอย่างนี้ว่ายังไงล่ะครับสวยงามไหลๆไปแล้ววายช่องสองวายช่องสองทำไมวายช่องสองทีมนี้ไม่ค่อยแตกเลยวะปกติวายช่องสองมันจะไม่ทำให้เราผิดหวังอุ้ยแล้วสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์สี่ตัวสวยดิเออเข้าฟรีอย่างนี้ก็แหลมแจมแมวไปดีครับเบ็ดสามสิบนะมาไหนดูนี่ถ้าเข้าฟรี แบบฟรีๆอ่ะมันจะแตกหรือเปล่านะเพราะว่าซื้อฟรีแล้วแม่งไม่ได้เรื่องเลยเออ คือฟรีแล้วไม่ได้เรื่องไหนลองดูว่าถ้าได้เข้าฟรีแบบนี้นี่มันจะเป็นยังไงนะครับจัดจัดกันเลย โอ้โหไอ้ธงแดงมาอีกอะไอ้ฟีเจอร์แดงมาอีกอะกูอยากได้สีฟ้ามากกว่านะจริงมาลองดูแล้วกัน เผื่อว่ารอบนี้แดงโอ้โหกูจะลองดูว่าแดงจะได้หรือเปล่าสักหน่อย เอ้ยเบียร์สามสิบเข้าฟรีแบบฟรีไม่แตกหรอกถามจริงเดี๋ยวสองมีสุดท้ายแล้วเพื่อนสวยอยู่หน้ากากไงต่อ โอ้ยถงฟาร์มมาไว้ถงฟาร์มมาไว้มามามามาทีละมึงทีนี้ละมึงขอวายการันตีกันแตกหน่อยวายโอ้โหมึงไปแยกกันทำไมละมึงไม่อยู่ด้วยกันล่ะคะเดี๋ก็แตกอยู่ไม่เป็นไรยังไงต่อเจเจ โอ้โหเจไม่ไหลแต่เคด้วยไหลนะเจเจเจมาหน่อยเจช่องแรก เจเจกูหายไปไหนวันนี้เออแต่ก็ดีกว่าไม่แตกเลยเว้ยเอาหน่อยขออีกหน่อยนึงมาสวยยังไงต่อหลายๆไปเพื่อนเคด้วยยังมาอยู่นะ เคด้วยยังมาอยู่นะหน้ากากมาหน้ากากเด็กอะโอ้โหมันไม่ไหลไหลยากไหลเย็นเหลือเกิน เอาจริงผมรู้สึกว่าฟรีเกมนี้แม่งเน่าเฟะว่ะเท่าไหร่ผมเี่ยยับปิดห้าสิบแม่งเลยมาไม่ไหวละ ฟรีแม่งไม่แตกให้สักทีเช็ดขี้อาดิยัดยัดแม่งไปเลยยัดยัดแม่งไปเลย เออ เออนอกฟรีเลยดูดินอกฟรีแตกโคตรดีนะ ฟรีแม่งไม่ได้เรื่องเลยเพื่อนเออเล่นนอกฟรีกันหน่อยผมว่านะ ผมว่าเล่นนอกฟรีดีกว่าไหมนี่ไปไปกดไปเลยมันต้องคิดระยะะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็มาใชไ่มผมดิ มันต้องมาบ้างแหละวะสวยสามร้อยดอกนี้เค ดูไว้ผม ยังไงกันต่อเอาดีเอาดีเอาดีเออดูดิเห็นปะนอกฟรีแม่งแต่เรื่อยๆ เลยเมื่อในฟรีนี่ อันที่ผมไม่แนะนำในฟรีนะเกมนี้นะ ถ้าจะเล่นก็เล่นนอกฟรีดีกว่าผมนอกฟรีแตกง่ายอยู่ แต่เสียดายที่นอกฟรีไม่มีตัวคงตัวคูอะไรเงี้ยเออเอาหน่อย เอาหน่อย ยาวไป ยาวไป ยาวไป ยาวไปเก็นห้าสิบในกำลังดีเลย เรื่อยๆผมเรื่อยๆมาเรียงๆโอ้โหขึ้นกราฟไปดอกนี้ เจไหลต่ออย่างนี้ก็สวยงามแล้ววายช่องสามอย่างนี้ว่าไงอะเออวายการันตีกันแตกไปซะด้วยเช็ดเคมันมาว่ะมันมาอยู่อะเคด้วยไปครึ่งกราฟมาผมยาวๆเลยยาวๆเลยจังอย่างนี้ยาวๆไปเลย จัดมาดิเออวายมีโอกาสพลิกกันอยู่นะ มีโอกาสพลิกกันอยู่อุ้ยมีฟิลเตอร์สามตัว ขออีกหน่อยมาขออีกหน่อยมาได้อีกไหมพอจะได้อีกหรือเปล่าอืม อช่องสองสวยยังไงต่อ ไหลได้อยู่อะยังไหลได้อยู่อะเจไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วขอยัดจัดหนัก ๆ ไปเลยแล้วกัน เบ็ดร้อยมา เสี่ยง ดวงแม่งเลยเธอมันจะไม่แตกให้กูขนาดนี้เออมึงเอาอะไรมึงาให้สุดอ่ะมึงให้สุดเดี๋ยวหกสิบสองมาสุดท้ายผมมาวายไงเป็นไงเป็นกันแล้วเว้ย เป็นไงเป็นกันแล้วเว้ยโอ้โหแล้วจะแตกให้กูอีกเนาะ เออ มึงอะมึงเอาให้สุดนะมึงเอาไปให้หมดเลยเนี่ยสาบาทกูเนี่ย มึงเหลือไว้ทำไมวะเนี่ย โอ้โหสองบาทสุดท้ายเพื่อนไป หมับควายโอ้โหศูนย์จุดแปดมึงอย่าไหลอีกนะ มึงพอแล้ว โอ้โหมึงจะให้กูอีกเนาะสี่บาท เพื่อ เพื่ออะไรโอเค เรียบร้อยหมด ตูดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะ โอเควันนี้ผมก็ขอพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยละกันนะครับ ผมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยละกันนะครับถ้าใครสนใจจะตามมาเล่นน้ำนะ ตามผมมาสมัครสล็อตได้ในเมนที่ผมหมดเอาไว้ได้เลยนะครับผมสมัครฟรีไม่ผ่านเอแล้วก็รับบอลเลตด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะเมื่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ